ปฐมภิกษุณี พระนางมหาประชาบดีโคตมี พร้อมด้วยสากิยานีบริวารเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ ยังวิหารนิโครธาราม กราบทูลขอบรรพชาอุปสมบท ในพระธรรมวินัย พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสห้ามว่า ดูก่อนโคตมี เธออย่ายินดีในการที่สตรีออกจากเรือน บวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศนั้นเลย พระนางมหาประชาบดีโคตมี ทูลขอสามครั้งสามหน แต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ก็มิทรงอนุญาต พระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงน้อยพระไัยถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า ทำประทักษิณ แล้วจึงเสด็จกลับไปยังที่ประทับจากนั้นพระศาสดา เสด็จไปยังกรุงเวสาลี เนื่องจากเป็นเวลาใกล้เข้าพรรษา พระนางมหาประชาบดีโคตมี น้อยพระไทย ที่พระพุทธองค์ตรัสปฏิเสธ จึงปรงพระเกศา ทรงครองผ้ากาสาวะ ถือเพศบรรพชาจาริกาของสักยกุมารห้าร้อยซึ่งออกผนวดที่ริมฝั่งแม่น้ำโรหินี ถือเพศบรรพชาเหมือนกัน แล้วพาเหล่าสากิยานีทั้งหลาย เสด็จตามพระบรมศาสดาไปยังกรุงเวสาลี พระนางมีพระบาททั้งสองพอง มีพระวรกายเครือกร้่วด้วยธุรี ทรงเป็นทุกข์เสียพระไทย มีพระพักนองไปด้วยน้ำพระเนตร ประทับยืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มทวารข้างนอก พระอานนท์เห็นพระนางประทับยืนกันแสงอยู่ ได้เข้าไปไต่ความแล้วทราบว่า พระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตให้สตรีได้บวช จึงทูลให้พระนางรออยู่ก่อน จากนั้นเข้าไปกราบทูลพระบรมศาสดา ขอให้ทรงอนุญาตสตรีได้บวชเป็นบรรพชิต พระอนนทูลขอถึงสามครั้ง พระบรมศาสดา ก็มิทรงอนุญาต พระอานนท์จึงทูลถามพระพุทธองค์ว่า การที่สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต สามารถที่จะทำให้แจ้ง ซึ่งมรรคผลนิพพานได้หรือไม่พระเจ้าค่า พระบรมศาสดาตรัสว่า ดูก่อนอานนท์สตรีสามารถทำให้แจ้ง ซึ่งโสดาปฏิผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตผลได้ พระอานนท์จึงทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระนางมหาประชาบดีโคตมี เป็นพระมาตุฉาของพระองค์ เป็นผู้มีอุปการะมาก ทรงประคับประคองเลี้ยงดู ทรงถวายพระกสิรธาราเมื่อพระชนนีสวรรคตขอประทานโอกาส ทรงอนุญาตให้พระนางได้บวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัย ที่ พระตถาคตประกาศแล้วเถิดพระพุทธเจ้าค่า พระบรมศาสดาตรัสว่า อานนท์เหตุที่เราไม่อนุญาตก็เพราะเห็นแล้วว่า หากเราอนุญาตให้สตรีบวชพระธรรมวินัยจักตั้งอยู่ได้ไม่นาน แต่เราจักบัญญัติครุธรรมแปดประการนี้ เสมือนหนึ่งกั้นคันสะใหญ่ไว้ก่อน เพื่อมิให้น้ำไหลออก ฉะนั้นแล้ว ตรัสว่าหากพระนางทรงยอมรับครุธรรมนี้ได้ ข้อนั้นจักเป็นอุปสัมปทาของพระนาง พระอานนท์เรียนครุธรรมแปประการแล้ว ออกมาทูลชี้แจงแก่พระนางมหาประชาบดีโคตมีว่า หากพระนางจะทรงยอมรับกรุธรรมแปดประการ ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ได้ ข้อนั้นแหละ จักเป็นอุปสัมปทาของพระนาง โทมนัสของพระนางมหาประชาบดีโคตมีสงบลงทันที มีพระทัยชื่นชมยินดี กล่าวว่าข้าแต่ท่านพระอานนท์ ข้าพเจ้ายอมรับครุธรรมแปดประการ พระอานนท์จึงกล่าว ครุธรรมแปดที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติแล้วดังนี้หนึ่งภิกษุณีถึงมีพรรษาตั้งหนึ่งร้อยต้องกราบไหว้ภิกษุผู้แม้อุปสมบทในวันนั้น 2. ภิกษุณีไม่พึงอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุ 3. ภิกษุณีต้องหวังทำสองประการ คือ ถามวันอุโบสถหนึ่ง เข้าไปฟังคำสั่งสอนจากภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือน 1. 4. ภิกษุณีออกพรรษาแล้ว ต้องประวารณาในสงฆ์สองฝ่าย 5. ภิกษุณีต้องอาบัตสังฆาทิเศษแล้ว ต้องประพฤติปักขมานัตในสงสองฝ่าย 6. ภิกษุณีต้องแสวงหาอุปสมบทให้แก่สิกขมานา ผู้ศึกษาในธรรมหกส้นสองปีแล้วในสงสองฝ่าย 7. ภิกษุณีไม่พึงปริพาทภิกษุโดยปริยายอย่างใดอย่างหนึ่ง 8. ภิกษุณีไม่พึงสั่งสอนภิกษุ แต่ให้ภิกษุกล่าวสอนภิกษุณี พระนางมหาประชาบดีโคตมีกล่าวว่า ข้าแต่ท่านพระอานนท์ข้าพระเจ้ายอมรับครุธรรมแปประการนี้ทุกประการ และจักไม่ละเมิดตลอดชีวิต พระนางมหาประชาบดีโคตมี ได้อุปสมบทแล้วด้วยการรับครุธรรมแปประการ เป็นภิกษุณีองค์แรกในพระพุทธศาสนา จากนั้นมีพุทธานุญาตให้ภิกษุ อุปสมบทภิกษุณีได้ พระอานนท์ทูลถามว่าภิกษุต้องประกอบด้วยทำเช่นไร จึงจะเป็นผู้สอนภิกษุณีได้ พระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุที่จะสั่งสอนภิกษุณีได้ ต้องประกอบด้วยธรรมแปดประการคือ 1. เป็นผู้มีศีลสำรวมในปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษ แม้มีประมาณน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นพระอุสูตร ทรงจำสุตตะสั่งสมสุตตะ เป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก ทรงจำไว้คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิ 3. เป็นผู้จำพระปาติโมกทั้งสองได้ โดยพิสดารแจกแจงวินิจฉัยได้ถูกต้องทั้งโดยสูตรและโดยพระยัญชนะ 4. เป็นผู้มีวาจางาม สละสลวยไม่มีโทษ ให้รู้ประโยชน์ 5. เป็นผู้สามารถชี้แจงให้ภิกษุณีเห็นแจ้งด้วยธรรมีกถา 6. เป็นที่พอใจของภิกษุณีโดยมาก 7. เป็นผู้ไม่เคยต้องอาบัตหนักวงเล็บสังฆาทิเศษกับภิกษุณี 8. เป็นผู้มีพรรษา 20 หรือเกินกว่า